สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้า คำว่าคริสตจักรหมายถึงอาณาจักรของพระคริสต์หรืออาณาจักรของพระเยซู หมายถึงกลุ่มคนที่พระเยซูทรงครอบครอง คำว่าคริสตจักรทุกวันนี้เราหมายถึงนอกจากหมายถึงกลุ่มคนแล้วบางครั้งเราก็หมายถึงอาคารสถานที่พวกนี้ด้วยแต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าคริสตจักรก็คือหมายถึงกลุ่มคนที่พระเจ้า ทรงปกครองทรงดูแลและเป็นพลพลายของพระองค์พระดีต่อพระองค์อย่างนี้ ในโลกนี้เมื่อโลกตกสู่ความบาปแล้วนะฮะมนุษย์ส่วนหนึ่งพระดีต่อพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งไม่ได้พระดีต่อพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงปกครองดูแลกลุ่มคนที่พระดีต่อพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย และหลังจากที่พระเยซูมาถ่ายมนุษย์แล้ว พระองค์ก็มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มที่เชื่อพระองค์ทำงาน เพื่อเผยแพร่คำสอนและรวบรวมกลุ่มผู้เชื่อพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ปกครองในที่สุขอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคำว่าคิดสจั์จึงเกิดขึ้นมาและมีความสำคัญที่เราจำเป็นต้องศึกษา ถ้าเราต้องการติดตามพระเจ้าต้องการเป็นคริสเตียน เพราะว่านอกจากที่เก่ามาแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีคริสตจักรมีโบสถ์เกิดขึ้นมากมาย โบแบงแห่งก็มีคำสอนคล้ายคลึงกันแต่อยู่คนละแห่ง อยู่คนละที่เข้ากันไม่ได้ส่วบโบแบงแห่งก็มีคำสอนที่มันแตกต่างกันออกไปแสดงว่ามีคริสจักรหรือมีกลุ่มคนที่อ้างตัวหรือพูดว่าเป็นพลพระของพระเจ้าหลายกลุ่ม ดังนั้นการที่เราจะเชื่อพระเจ้าจะเป็นคริสเตียนเราก็ต้องพิจารณาศึกษาให้ดีว่าเราจะเข้ากับกลุ่มไหน เข้ากับโบสถ์ไหนเข้ากับคริสจักรไหน คิดจับแบบไหนจึงจะเป็นคิดจับที่ถูกต้องนี่คือคำถามที่มีคนมากมายยังสงสัยอยู่ อยากจะให้เรามาเปิดพระคัมภีร์ดูนะครับ ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 16 ข้อที่ 18ถึง19 ได้เขียนไว้บอกว่าพระเยซูบอกให้กับสาวกของพระองค์บอกว่าเราบอกพวกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ เราจะมอบลุ่มกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้ไว้เกศเจ้าท่าน สิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ จากข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่า ลุ่มผู้เชื่อของพระเยซูเกิดจากพระเยซูเลือดสารมานะและพระเยซูมอบหมายหน้าที่ให้เขานะดังนั้น อำนาจในการที่จะทำงานต่างๆ ในโลกนี้จึงขึ้นอยู่กับคิสจารหรือกลุ่มผู้เชื่อที่พระเยซูแต่งตั้งขึ้นมา นะส่วนพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อที่ 16 เขียนไว้บอกว่า ในยอห์นบทที่ 15ข้อ16 เขียนไว้บอกว่า ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกผู้ท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อผู้ท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่าท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน เพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ แสดงว่าคริสตจักรเกิดจากพระเจ้าเป็นฝ่ายเลือดสารและเมื่อคริสตจักรนั้นเกิดจากพระเจ้าผลก็จะคงอยู่ก็คือหมายถึงจะมีคริสตจักรขยายต่อไปนะฮะอยู่ต่อไปไม่มีวันตาย แต่ปัจจุบันนี้มีคริสตจักรมากมายที่เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ตาย เพราะฉะนั้นคริสตจักรที่เกิดแล้วตายเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคริสตจักรที่ถูกต้องตามนี้ แต่พระเยซูกล่าวไว้บอกว่า ผู้ที่พระเยซูเลือดสารเขาจะมีผลคงอยู่ ก็คือแม้คนกลุ่มเล่จะตายไป แต่ความเชื่อนั้นจะคงอยู่ ระบบความเชื่อระบบความสอนจะเป็นหลักการอมตะที่คงอยู่ต่อไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคริสตจักรนั้นมีความสำคัญต่อเรานะเรามาดูในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 5 ข้อที่11 เขียนไว้บอกว่า ราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่ผู้ท่านกำลังทำอยู่นั้น อันนี้เป็นข้อความที่อัครสาวกเปาโล เขียนไปบอกชาวเทสโลนิกาบอกว่า ผู้ท่านต่างคนต่างจงหนุนกันและก่อการขึ้น ทุกวันนี้เวลาเราไปนมัสการที่โบสถ์หรือไปพบปะประชุมกับคนในคริสตจักรเราได้รับการหนุนกัน เราหนุนกันเพื่อให้ทุกคนเจริญขึ้นด้านความเชื่อ ถ้าเราแย่ต่างคนต่างอยู่ ความเชื่ออาจจะตายได้ แต่ถ้าเรามาประชุมน้ำพัสการร่วมกัน เราก็จะก่อการขึ้นทำให้ความเชื่อเข้มแข็ง และทำให้ระบบความเชื่อนี้คงอยู่ ลูกหลานเกิดมา มีญาติพี่น้องมีคนแปลกหน้ามาก็มาเรียนรู้ แล้วความเชื่อก็จะคงอยู่ต่อไปได้ อันนี้คือบทบาทหน้าที่ของคริสตจักรถ้าไม่มีคริสตจักรคน คนคนหนึ่งเชื่อ เมื่อคนนั้นตายไปความเชื่อก็อาจจะจบตรงนั้นละแต่เมื่อมีคิดจากคิดจันรมาทำบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะฮะระบบความเชื่อระบบคำสอนก็จะคงอยู่ตลอดไปอย่างนี้ไม่มีวันตายแม้คนจะตายไปแต่ระบบความเชื่อ ระบบคำสอนก็จะคงอยู่ เพื่อคนลุ่งหลังๆจะได้เรียนรู้และใช้ต่อไปได้อย่างนี้ ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่25เขียนไว้บอกว่า อยากขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว หมายความว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาแล้ว วันที่การอวสานของโลกจะมาถึงนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้เราจำเป็นต้องหนุนใจกันนะฮะและการที่จะหนุนใจกันนี่เราจะ ต้องไปหนุนในที่ประชุมที่นักรัสการในโบสถ์ในคริสตจักร ดังนั้นเราจะละเลยละเว้นไม่เอาใจใส่การพบปะประชุมกับในด้านความเชื่อนี้ไม่ได้ ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าโบสถ์หรือคริสตจักรมีบทบาทสำคัญต่อการเลี้ยงดูสมาชิกเลี้ยงดูผู้เชื่อให้เติบโตด้านความเชื่อ ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับคริสตจักรเราบอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าเฉยๆฉันจะอยู่อะไรทำอะไรก็ได้ตามใจ อันนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าเราถ้าเราไม่ความเชื่อไม่เข้มแข็งนะก็ไม่มีใครหนุนเรา ถ้าความเชื่อเราเข้มแข็งเราก็ไม่ได้ไปหนุนไปช่วยคนอื่น แต่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้ผู้เชื่อพระองค์เป็นหนึ่งเดียวและหนุนกันช่วยเหลือกันให้ต่างฝ่ายต่างเจริญขึ้น ดังนั้นการนมัสการร่วมกัน การพบปะประชุมการเรียนรู้ร่วมกันในคริสตจักรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนโดยไม่สังกัดคริสตจักรนี้ไม่ถูกต้อง เราจำเป็นต้องสังกัดคริสตจักรดังนั้นการที่เราจะอยู่คริสตจักรอยู่โบสถ์แห่งใดแห่งหนึ่ง เราก็จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าโบสถ์แห่งนั้นมีลักษณะถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่ และเราจะรู้ได้ไงว่าโบสถ์ไหนมีลักษณะถูกต้องตามพระวจนะคำของพระองค์ อยากจะให้เราดูหลักการพื้นฐานที่สำคัญตรงนี้นะฮะ ในรายละเอียดมันมีมากมายแต่ว่าจุดสำคัญพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องเอาใจใส่ก็คือ ข้อที่หนึ่งให้เรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบหกยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบหกเขียนไว้บอกว่าพระเยซูบอกให้ผู้ที่ติดตามพระองค์บอกว่าเกอื่นที่ไม่ได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่ เกศผู้นั้นเราก็ต้องพามาด้วย และเกศผู้นั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพลพลของพระเจ้าหรือผู้เชื่อพระเจ้าผู้ที่สนใจจะติดตามพระองค์นี้มีมากมายอยู่หลายที่ทั่วโลก แต่สำหรับข้อหรือคิสจักรที่จะเลี้ยงดูเขานั้น มีแห่งเดียวเท่านั้น มีระบบความเชื่อแบบเดียวเท่านั้น และสุดท้ายทุกคนจะนามมาอยู่ในที่เดียวกัน เป็นกลุ่มเดียว มีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวก็คือพระเยซูนะฮะและคนงานทุกคนที่เลี้ยงดูเกตก็เป็นคนงานของพระองค์เท่านั้น จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้มีมากมายกระจากกระจาย ระบบความเชื่อไม่ได้มีหลายระบบ มีแบบเดียวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือ มีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายสังกัดของใครของมัน และมีระบบความเชื่อในคริสตจักรที่สอนต่างกัน ซึ่งต้นตอมาจากระบบความเชื่อที่ต่างกันตัวนี้จึงเป็นเหตุให้อยู่รวมกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกอันนี้สาเหตุประการแรกส่วนสาเหตุประการที่สองก็คือ ผมประโยชน์ของคริสตจักรที่ทำให้ผู้นำคริสตจักรไม่อาจรวมตัวได้ก็เลยต้องแยก ดังนั้นจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะไม่ได้มีการแยกนะเพราะฉะนั้นเมื่อระบบความเชื่อไม่ถูกต้องเราอาจจะแยกเพราะความเชื่อก็ได้แต่เรื่องผลประโยชน์นี้เราไม่ไม่อาจที่จะแยกได้ ถ้าแยกเพื่อผลประโยชน์ก็แสดงว่าเราแต่โก้แต่เหล่าแล้วไม่อาจที่จะอยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว แล้วถ้าในโลกนี้เราแต่โก้แต่เหล่าเราก็ไม่อาจที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ในพระธรรม ยอนบทที่ 17 ข้อ22ถึง23 ก่อนที่พระเยซูจัดสิ้นพระชนพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาบอกว่า เกียรติซึ่งพระองค์ประทานเก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้เก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์จะทรงรับพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้อพระคัมภีร์นี้พระเยซูได้อธิษฐานต่อพระบิดาเผื่อสาวกของพระองค์ และพระเยซูอธิษฐานว่าให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นผู้เชื่อในพระองค์ไม่อาจที่จะแตะโกงแตะเหล่าเย่พระเย่พวก ถ้าเย่พระเย่พวกก็เท่ากับไม่ใช่พลพรายของพระเจ้าแล้ว เพราะในพระเจ้ามีเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น พระเจ้าคือความรักพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว พระเจ้าประกอบด้วยสามพระภาคแต่สามพระภาคนั้นเป็นหนึ่ง ดังนั้นแม้ในคริสตจักรจะมีคนมากมายแต่คนทุกคนต้องเป็นหนึ่งเท่านั้น ไม่อาจที่จะเย่ได้ ดังนั้นคริสตจักรที่เย่การเพราะผลประโยชน์เย่การเพราะจุอื่น มันก็เท่ากับว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในตัวจึงไม่อาจที่จะรวมกันได้ คริสตจักรที่แท้จริงต้องรวมเป็นหนึ่ง หรือเป็นเอกภาพเท่านั้น คริสตจักรที่ไม่มีเอกภาพ ไม่น่าจะถูกต้องตามหลักการของข้อพระคัมภีร์นี้นะคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสหรือคริสตจักรวันเสาร์เป็นคริสตจักรหนึ่งที่เป็นเอกภาพทั่วโลกคริสตจักรนี้เกิดขึ้นหลังปฏิรูป เพราะว่าคริสตจักรยุคเรศในสมัยที่พระเยซูสร้างขึ้นนั้น ในยุคมืดเมื่อผ่านไปแล้วพันกว่าปี เป็นเวลามาสองพันปี ณ ปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนระบบความเชื่อไป จึงทำให้เกิดกลุ่มโปรเตสแตนต์ขึ้น และเซเว่นเดย์วันที่เป็นกลุ่มหนึ่งของโปรเตสแตนต์ที่ย่ยตัวออกมาโดยที่เกิดจากไหลคริสตจักรที่มารวมตัวกัน และคริสตจักรนี้ก็มีความเป็นหนึ่งเดียวทุกวันนี้ทั่วโลก ระบบการบริหารระบบความเชื่อเป็นหนึ่งเดียว เงินถวายทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ใช้ในคิสจัดท้องถิ่นคิสจัดใดคิสจัดหนึ่ง แต่ว่ากระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ระบบความเชื่อระบบคำสอนก็เช่นเดียวกัน อาจารย์ที่เป็นผู้นำคิสจัดก็เช่นเดียวกัน มาจากสูงกลางอันเดียวกัน ไม่ได้มาจากไปสร้างของใครของมันอย่างนั้น ดังนั้นคิสจัดวันเสาร์หรือคิสจัดเซเว่นเดย์วันที่จึงเป็นคิสจัดที่มีความเป็นเอกภาพตามคำสอนตรงนี้ ทั่วโลกแม้จะเป็นคริสตจักรเล็กๆแต่ถือคำสอนที่จริงที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันเป็นเอกภาพได้ ในขณะที่คริสตจักรทั่วๆไปไม่ได้มีคุณสมบัติตามนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อที่ 19 เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซู พระเยซูกล่าวไว้ใน พระคัมภีร์ข้อนี้หลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชน พระเยซูกล่าวไว้ชัดเจนว่าอำนาจในสวรรค์มอบไว้เก่พระองค์แล้ว และพระองค์จะอยู่เขาจะอยู่ช่วยพวกเขา และในข้อที่ 19 เขียนไว้รายละเอียดในที่นี้บอกว่า เพราะฉะนั้นท่านท่านหลายจงออกไปและนามชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้ชัดเจนบอกว่า ให้สอนชนทุกชาติทุกภาษา ดังนั้นคิสจักรของพระเจ้าหรือคนของพระเจ้า ประกอบด้วยคนจากทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษา แต่ในโลกปัจจุบันนี้ มนุษย์ยึดเอาวัฒนธรรม ยึดเอาประเทศยึดเอาชนเผ่ายึดเอาภาษาเป็นใหญ่ บางครั้งบางคิสจักรก็ตั้งขึ้นมา สำหรับคนรวยคนมั่นมี หรือคนที่เป็น คนใช้ภาษานี้ คนที่ผิวพรรณเป็นแบบนี้ ซึ่งอันนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้า หลักการของพระเจ้านี้มนุษย์ทุกคนเกิดจากพระเจ้า เกิดจากอาดัมเอวา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษคู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างมา เพราะฉะนั้นแม้ความบาปจะเกิดขึ้น ทำให้มีการเย่ชาเย่ภาษาเย่อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์และเกิดขึ้นจากความบาปเท่านั้น นะครความเป็นมนุษย์ทุกคนก็ยังเป็นลูกหลานของพระเจ้า เพราะฉะนั้นแผนการของพระเยซูในการขยายคริสตจักรก็คือ ให้โอกาสเกตคนทุกชาติทุกภาษาได้รับความรอดเท่าเทียมกัน ดังนั้นคริสตจักรที่ถูกต้องต้องเป็นคริสตจักรที่เปิดโอกาสให้คนทุกชาติทุกภาษาทุกชั้นวรรณะเป็นสมาชิกเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกคนรวยคนจน และคริสตจักรของพระเจ้าต้องสามารถขยายไปทั่วโลก เพื่อให้โอกาสเก่คนทุกท้องถิ่นทุกชาติทุกภาษา ถ้าคริสตจักรนี้เกิดขึ้นอยู่เฉพาะในเมืองนี้ อยู่เฉพาะประเทศนี้ อันนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่คริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า เพราะคริสตจักรที่แท้จริงมันต้องไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าในพระมหาบัญชานี้ก็คือกระจายไปทั่วโลก และรวมคนทั้งโลกให้เป็นหนึ่ง เดียวในพระเจ้าเท่านั้น คริสตจักรที่มีลักษณะเช่นนี้ หาได้ยากในโลกใบนี้เหมือนกัน แต่คริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสหรือคริสตจักรวันเสาร์เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่มีลักษณะตรงนี้ เพราะว่าคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสขยายทั่วโลกโดยที่รวบรวมคนทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ติยาพิบาลที่เป็นผู้เลี้ยงคริสตจักรในแต่ละแห่ง คริสตจักรที่ร่ำรวยกว่า นะฮะมีเงินถวายมากกว่า เมื่อเงินเหล่านั้นถูกรวมไว้ในกองกลางของสำนักงงานกลาง ก็ถูกกระจายไปสู่อาจารย์และคริสตจักรที่เก็บเงินถวายได้น้อย ไม่พอที่จะเลี้ยงดูตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่ ตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นสากล เพราะว่าผลภัยของพระเจ้าคือมนุษย์ทั้งโลกไม่ได้มีการแยกว่าเป็นชาติไหนภาษาไหน ดังนั้นคริสตจักรของพระเจ้าต้องเป็นคริสตจักรที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นวรรณะถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าตามนี้ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติสองข้อนี้ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่พบในพระคัมภีร์ว่าเป็นแผนการของพระเจ้า และคิดจัดเซเว่นเดย์วันที่ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิรูปก็มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนทั้งหมด ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 เราจะมาดูถึงทิศจากของพระเจ้า วิวรม์บทที่ 12 พูดถึงหญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งนะฮะในวิวรม์พูดถึงผู้หญิงสองคน วิวรม์บทที่ 17 พูดถึงหญิงเพศยา วิวรม์บทที่ 12 พูดถึงหญิงบริสุทธิ์ เราเข้าใจว่าในโลกนี้มีคนแค่สองกลุ่มใหญ่ๆ เท่านั้นก็คือกลุ่มที่ติดตามพระเจ้าและกลุ่มที่ไม่ติดตามพระเจ้า กลุ่มติดตามพระเจ้าก็คือสัญญลักษณ์ของหญิงบริสุทธิ์ตรงนี้ และในวิวรณ์บทที่ 12 ข้อที่ 13 ถึง 17 ได้กล่าวถึงสงครามความขัดแย้ง หลังจากที่ซาตานลงจากสวรรค์มาแล้วนะฮะซาตานทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้ ในที่นี้บอกว่าเมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นว่ามันถูกโยนลงไป ที่แผ่นดินโลกแล้ว มันก็ไล่ตามหญิงที่ครอบบูชายนั้น แต่พระเจ้าประทานปีก ของนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงคนนั้น เพื่อว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นธุรกันดารให้พ้นหน้า งูตัวนั้น ไปยังสถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระ งูตัวนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนอย่างแม่น้ำไหลาตามหญิงคนนั้น เพื่อจะทำให้นางถูกน้ำซัดไป แต่แผ่นดินช่วยหญิงคนนั้นไว้โดยเย่ออกเป็นช่องแล้วกลึงน้ำที่พญานาคพ่นออกจากปาน และพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปทำสงครามกับพงพานที่เหลืออยู่ของนาง คือคนทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยางของพระเยซู ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่า พญานาคหรืองู ที่ต่อสู้กับพระเจ้าได้ไล่ตามหญิงนั้น เมื่อมันไล่ตามหญิงนั้นไม่ได้ มันก็ไปทำสงครามกับพงพันของนางที่เหลืออยู่2,000 ปีที่แล้วหลานจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราจะพบว่าซาตานพยายามที่จะทำลายคริสตจักรของพระเจ้า โดยการไล่ตามกำจัดผู้ที่เชื่อ มีสงครามทำลายผู้เชื่อ และในยุคมือเป็นยุคที่ ไม่เหลือความจริงอยู่เลย ผู้เชื่อที่เชื่อที่แท้จริงก็ต้องหนีเข้าป่า คนที่อยู่ในบ้านในเมืองก็ถูกระบบความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเข้ามามีอำนาจครอบครองพวกเขา และในที่สุดศาสนาคริสต์ก็ต้องเย่นิกายเย่กลุ่มเย่คณะใหม่ ถ้าเราอ่านดูในคริสตจักรทั้งเจ็ดเราก็จะพบว่ามีคริสตจักรหนึ่งที่ตายไปแล้ว ดังนั้น เราเชื่อว่าคิิสตจักรที่เกิดขึ้นใหม่ ก็คือพงพานหรือลูกหลานที่เกิดใหม่ ของหญิงคนนี้ซึ่งในพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้บอกว่า พงพานของนางที่ซาตานสนใจก็คือพงพานที่ มีคุณสมบัติสมข้อก็คือประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยางของพระเยซูเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าสัตว์ที่ตัวที่เป็นแม่หรือเป็นพ่อก็แล้วแต่มีสีขาวถ้าตัวแม่สีขาวไปผสมกับตัวพ่อเป็นสีดำไม่จะไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขกก็แล้วแต่ เมื่อคลอดลูกออกมาเนี่ยฮะลูกจำนวนหนึ่งจะมีสีขาวตามแม่ ลูกบางตัวก็จะมีสีดำตามพ่อบางตัวก็จะครึ่งขาวครึ่งดำลาย ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อคำสอนของพระเจ้าไปผสมกับคำสอนของศาสนาอื่น และสุดท้ายแต่เย่นิกายออกมาเนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มที่เชื่อถือคำสอนของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์บางกลุ่มที่เชื่อถือคำสอนอื่นร้อยเปอร์เซนต์บางกลุ่มก็เชื่อครึ่งครึ่งกลางๆ ก็คือมีคำสอนผสมผสานกัน ดังนั้นพงพางของผู้หญิงก็คือนิกายหรือคณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีความเชื่อมีคำสอนที่แตกต่างกัน ทำให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนยุคเก่าไม่ได้ และพระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวไว้บอกว่า พงพานที่เหลืออยู่ของนางที่ซาตานใส่ใจสนใจเพื่อจะทำลายก็คือพงพานที่แท้จริง ซึ่งพงพานนั้นมีคุณสมบัติสองข้อก็คือประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคำพยานของพระเยซู เราต้องมาตีความหมายว่าคำว่าประพฤติตามพระบัญญัตินี้หมายความว่าอย่างไร ถ้าเราดูในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อที่สิบในที่นี้เขียนไว้บอกว่า ยากอบบทที่สองข้อที่สิบเขียนไว้บอกว่า เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผีอยู่ข้อเดียว คนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด ในที่นี้บอกว่าใครรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผีอยู่ข้อเดียวก็เท่ากับผีทั้งหมด บัญญัติสิบประการของพระเจ้าที่เป็นหัวใจหลัก ก็ยังคงอยู่ ถ้าใครทิ้งไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็เท่ากันทิ้งไปทั้งหมด ในปัจจุบันนี้ในวาระสุดท้ายนี้เหลือคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติที่ยังรักษาบัญญัติสิบประการครบทั้งสิบข้อ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติก็คือพงพานที่เหลืออยู่ที่ยังมีคุณสมบัติข้อนี้ และคริสตจักรนี้ก็เป็นที่ใส่ใจของซาตาน เป็นที่สนใจของซาตาน เพื่อจะทำลายเพื่อจะกำจัดให้หมดไปนะแต่คริสตจักรนี้คือ พงพานหรือลูกหลางที่แท้จริงของคริสตจักรเก่า ที่เหลืออยู่นะฮะเหลืออยู่หมายความว่าเหลือน้อยเต็มทีนะอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่หนึ่ง คุณสมบัติข้อที่สองยึดถือคำพยางของพระเยซูหมายความว่ายังไง ถ้าเราดูวิวรณ์บทที่19ข้อที่10 วิวรณ์บทที่19ข้อที่10 เขียนไว้บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ซุบตัวลงเทพเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน แต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า อย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้ เช่นเดียวกับท่าน และพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยางของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะ หัวใจของการเผยพระวจนะก็คือสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะเอามาสอนเอามาเปิดเผย ถ้าเราสื่อสารในพระคัมภีร์เราจะพบว่ามีผู้เผยพระวจนะทุกยุคทุกสมัย และผู้เผยพระวจนะก็คือคนที่พระเจ้าเลือกสารหรือใช้มาเพื่อจัดสอนมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนั้นคำพยานของพระเยซูจะตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากตีว่าเป็นสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะนำมาสอน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเยซูใช้ให้ให้มาในวิบองก็เช่นเดียวกัน เราสังเกตดูเราจะพบเนื้อหาในลักษณะนี้หลายที่ ดังนั้นในวาระสุดท้ายนี้ใครล่ะที่มีผู้พยากรณ์ใครล่ะที่อธิบายคำพยากรณ์ได้ โดยเฉพาะคำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูในพระธรรมดานิเอลและวิบอนนะฮ คริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนตีสเป็นคริสตจักรที่มีผู้พยากรณ์หรือมีผู้เผยพระชนะ ก็คือนางเอเลนจีไว้ทำให้เราอธิบายคำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียลได้วิบอนเกี่ยวกับวาระสุดท้าย และการเสด็จกลับมาของพระเยซูได้กระจ่าง และสิ่งเหล่านี้คือหัวใจคือเนื้อหาสำคัญที่สอนเพื่อเตรียมผลพลายของโลก ให้พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสหรือคริสตจักรวันเสาร์ คือคริสตจักรที่มีคุณสมบัติตามพงพานที่เหลืออยู่ในวิวรณ์บทที่ 12 ข้อ17 ก็คือประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดและยึดถือคำพยางของพระเยซู ประพฤติตามพระบัญญัติก็คือมีพระบัญญัติครบถ้วนไม่ได้ตัดข้อใดข้อหนึ่งทิ้ง ยึดถือคำพยางของพระเยซูก็คือรักษามีคำสอนของผู้เผยพระวจนะ รักษามาตรฐาน ของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคำสอนเกี่ยวกับวิถีทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์และคำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาพวกนี้จากคำสอนทั้งหมดนี้สิ่งที่อยากจะสรุปให้กับพวกเราก็คือ ยุคนี้เป็นยุคที่ มีการแตกแยกคณะนิกายต่างๆ ทั่วโลก ถ้าพูดตามวิบอมบทที่ 12 ก็คือ เป็นยุคที่หญิงคุณเร่ จบไปแล้วและหญิงคนนี้ให้กำเนิดลูกหลานหรือพงพานมากมายตามมานะฮะแต่พงพานที่เหลืออยู่พงพานที่แท้จริง ก็คือพงพานที่มีคุณสมบัติสองข้อก็คือพระบัญญัติ และคำพยางของพระเยซูพระบัญญัติไม่ถึงมีบัญญัติครบถ้วนคำพยางของพระเยซูคือมีผู้เผยพระชนะนะฮะอธิบายคำพยากรณ์อธิบายหลักความเชื่อหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งทุกวันนี้คริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนและเกิดขึ้นมาโดยมีผู้เผยพระวจนะ ให้คำแนะนำเพื่อก่อตั้งคริสตจักรดังนั้นคริสตจักรจึงมีระบบคำสอนระบบความเชื่อที่ลึกจริงและพิจาจณกรก็ขยายไปทั่วโลก บนมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของชาวโลกทั่วไป ทำให้มาตรฐานการดำเนินชีวิต ของสมาชิกคริสตจักรเซเว่นเดย์เอเวนติสมีลักษณะเด่นหลายๆอย่าง ฐานลักษณะขององค์กรลักษณะของความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้เชื่อ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานคำสอนในพระพัมพี์อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาศึกษาความจริงเหล่านี้ เมื่อเรารู้ว่า ใครโบแห่งไหน ระบบความเชื่อแบบไหน เป็นคริสจักรที่แท้จริงของพระเจ้า เราศึกษาพบด้วยตัวเอง วันนั้นเลยเราก็จะรู้ว่าทางแคบที่จะไปสวรรค์นั้นมีจริง แต่ไม่ใช่ทางที่จะไปได้ง่าย ๆ เป็นทางที่จะต้องค้น และทางแคบนะไม่ใช่ทางที่เราไปแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่เป็นทางที่มีกฎมีเกณฑ์ต้องเดินด้วยความระมัดระวังซึ่งทุกวันนี้สมาชิกและระบบความเชื่อของเซเว่นเดย์เอ็นเป็นไปในทิศทางนั้น เป็นไปในลักษณะนั้น จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาศึกษา และเอาใจใส่เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู นี่คือประเด็นเกี่ยวกับคริสตจักรแท้จริงตามที่มีในพระคัมภีร์ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน